10 สปินล้างกราฟกันไป วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแอสการ์เดียนของช้างสล็อตที่จีกันนั่นเองนะครับ มา มาดูแอสการ์เดียนจะแต่ดีหรือเปล่าวันนี้เป็นยังไงรอดูกันนะผม ก็เหมือนเดิมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันก่อน ละกันนะครับนี่แม่มาถึงก็ขึ้นกราฟไปเลยนะ สวยอยู่ มาได้ดีอยู่ มาได้ดีอยู่ยังไงกันดีขอไหลไหลดีๆ ก็พอ เจเต็มคราวอยู่ผมถังเบียร์ช่องสองไหมถังเบียร์เอาไงว่าไงวายไปอยู่ข้างหลังหมดเลยเมื่อกี้ไหวยัให้ต่อขอไหลๆเพื่อนขอไหลๆหน่อย เอาหน่อยเว้ย ไป หมดไปแล้วสิบสปินนะ เอาหมุนมือกันต่อเลยครับผมตามสูตรตามสูตรไม่มีสูตรหรอก ไปเรื่อยอะ่ะ วันนี้มาแบบชิวๆไม่อะไรเยอะๆครับผม แต่ขอแตะเยอะหน่อยก็ดีเออ สวยงามแต่เต็มกราฟอยู่นะจังหวะนี้ยังไงต่อเจช่องแรกไหมเจเจ เข้าสวยจังหวะนี้ไปต่อสิบช่องสามว่ายังไงสิบช่องสามไม่มาแล้วโหขอไหลๆหน่อยเพื่อนไหลยาวๆหน่อยได้ไหมไหลยาวๆหน่อยได้หรือเปล่า คิวโอ้โหคิวช่องแรกไม่เข้าเสียดายเสียดายเลยเสียดายเลย ีกงฟีเกนเข้าหน่อยก็ดีเด้อเอาละว่าเอาละว่าขึ้นกราบไปครับผมจังหวะนี้สเก็ตเตอร์สองตัว สเก็ตเตอร์สองตัวแล้วมาให้หน่อยก็ได้เลยสองตัวน่ะไปขอยักขยับเบ็ดแล้วกันนะครับผมนะเบ็ดเจ็ดแล้วกัน เบ็ดโปรดผมนะเบ็ดโปรดผมนะ ดูกันต่อมาดูว่าเบ็ดเจ็ดจะเป็นยังไงเออแต่มาผมสวยงามเอาหน่อยเอาหน่อยแอสการ์ดี้เอาหน่อย ผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ปะ ม่งวนวนอยู่เนี่ยทุนกูเนี่ยสี่ห้าร้อยเนี่ยยังไม่ขยับไปไหนเลยเช็ดเค ดอกใหญ่ๆดอกโตๆมาหน่อยก็ได้ฮัลโหลฟีกงฟีเกมอ่ะ เอาหน่อย ไม่มีวิแววเลยก่อนเพื่อนไม่ค่อยมีวิแววเลยผม ผมคิดเองหรือว่ามันไม่มีวิแววอะไรเลยวะกินตุตุหรือกินเค็ม โอ้ไม่กอดสิบมาหน่อยสิบช่องสองมาเออจีเข้าได้อยู่เงียบจัดเลยเมื่อนเงียบจัดเลยได้ด้วยนะวันนี้ยังไงต่อโอ้สเก็ตเตอร์สามตัวสเก็ตเตอร์สามตัวแล้วสเก็ตสามตัวขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเขาฟรีเกม จัดมาให้หน่อยได้เปล่าจัดมาให้หน่อยได้หรือเปล่าขอหน่อย ฮึบโอ้โห อีกตัวเดียวแม่งก็ไม่ให้กูเช็ดขี้เสียดาย เอาหน่อยดีวะแอสการเดียนอย่าทำให้พี่ผิดหวังน้องเบ็ดสิบแม่งเลยแล้วกันเพื่อนไป ไม่มีสูตรใดๆทั้งสิ้นนะ ล้างคราฟกันสักหน่อยดีกว่าผมว่าเรื่องแปลกๆเราต้องจัดล้างคราฟกันสักหน่อย ยังไงต่อไหลด้วยอะไรดี มาทำไมวะนะไหวเออถังเบียร์มาหัวจังหวะนี้คูณ2มาพ่ายังไงต่อ10ช่อง3อุ้ยวายเขาอยู่วายเขาดีอยู่หัวจังหวะนี้10มาไหม10ขอไหลด้วย10ต่อหน่อยวายเขานี่หว่ามีวายอยู่อย่างนี้ก็แสมแสมแมวไปครับหมาพ่ายคูณ8นะแล้วไปยังไงต่อคิวช่องแรงมาหรือเปล่าคิวช่องแรงหรือว่าเหรียญหรือว่าอะไรดี อไหลๆก็พอไม่ต้องพูดเยอะแต่มันไม่ไหลดีประเด็นไหนเช็ดขี้เออร้อยกว่าบาทไม่ไรถือว่าได้อยู่ดีกว่าไม่ได้เลยเลยเจมาครึ่งกราฟผมจังหวะนี้ยังไงต่อเคด้วยช่องแรก ผมเห็นเคด้วยช่องแรกมันต้องมาแล้วแต่มันไม่มาไงประเด็นนะไอเช็ดเคไม่เป็นไรไม่ไรถือว่ามาดีละก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมา สมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมูลเอาไว้ได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับจัดไป ลุยลุยลุยเออขึ้นกราบไปดอกนี้แต่มันไหลต่อหรือเปล่ายังไงดีมันไหลต่อไหมโอ้โหไม่ไหลเสียดายมันจะมาดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะเจมาเจยังไงดีสิบช่องสามมาว่าสิบขอสิบหลายๆหน่อยโอ้โหมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยไม่เอาดี ดีีหน่อยเพื่อนดีๆหน่อยฮัลโหลเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วครับผมรู้สึกแปลกๆกินตุตุนะ ไงต่อนีถังเบียร์ว่าถังเบียร์ถังเบียร์แก้วเบียร์แก้วเบียร์ช่องสองมาหน่อยโอ้โหมึงเอามาทำไมนะหีนสมบัตินะเจมาแล้ว ผมรู้สึกว่าเจเข้าดีอยู่นะวันนี้แล้วไหลต่อได้วายผมหมับควายคูณสี่นะดอกนี้เอาเรื่องเช็ดเคเลยดูหลังไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนเอาเรื่องไปเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วหน้ากากช่องแรงมาหรือเปล่า หน้ากากนะเห็นไหมเห็นไหมตัวแพงอยู่นะเนี่ย ตัวแพงแต่ไม่ไม่เข้าเสียดาย ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตไปสามร้อยสิบบาทก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรก ของวันนะถือว่าเรื่องไปขออยักข์ขนไปเบ็ดยีกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมไม่รอช้าไม่รีรอมาจัดไปเอาหน่อยเอาหน่อยเบ็ดยีเอาหน่อยเว้ยพี่เกมให้กันหน่อยเบ็ดสิบมาดีอยู่เมื่อกี้เบ็ดสิบสามมาขนาดนี้เบ็ดยีอย่าน้อยหน้าเด้อสวยงามหน้ากากนะจังหวะนี้ คิวช่องล้วไหมคิวหรืออะไรดีคิวไปเข้าช่องนั้นเฉยโอ้โหเป็นดีเริ่มไม่สวยละเริ่มแปลกๆละกินตุตุผมว่าเป็นดีเริ่มแปลกๆอยู่เอาหน่อยดีวะเพื่อนฮัลโหลเริ่มไม่ใช่แล้วสวยเจขึ้นกราฟไปยังไงต่อหลายๆไหมเพื่อน โอ้โห แม่งไม่ไหลอีกแล้ว เป็นยี่กูไม่ได้เรื่องเอ้ยเดด้วยนะวันนี้ยังไงต่อ ไหลไปเพื่อน วยครับผมตอนนี้เออแล้วไหลต่อด้วยเอนะยังไงต่อสเก็ตเตอร์สองตัวสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วจังหวะนี้ขอยขอยสองตัวได้ปะเดี๋ยเขาฟรีอ่ะเขาฟรีหน่อยก็ดีเด้อเขาฟรีหน่อยก็ดีเด้อแม่งไม่เข้าอีกแล้วไม่มีวงมีแววเลยชิคกี้ผมว่าเบ็ดยีเริ่มไม่ใช่ละจัดแม่งเบ็ดห้าสิบเลยกันมาอ๋ออินมาเลยวัดใจวัดใจมาดู ดิเบ็ดห้าสิบจะเป็นยังไงเบ็ดยี่ไม่แตกนะ เออเอาหน่อยสวย หมอบพลังคูณสองไงต่อคิวเปล่าคิวคิวไม่เข้าอีกแล้วแม่งเข้าไม่ได้ดั่งใจผมเลยวะอุ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวสเก็ตเตอร์สามตัวจังหวะนี้สเก็ตเตอร์สามตัวถ้าเข้าอีกตัวนึงนี่พลิกเกมเลยนะถ้าเข้าอีกตัวนึงนี่มึงพลิกเกมเลยนะเอาโอ้โหสเก็ตเตอร์สามตัวเยอะมเกี้ยว่ะคุณครับอยู่ตอนนี้ยังไงต่อไหลไหลไปดีไว้ช่องสองไม่ทำเราผิดหวังอยู่แล้วสวยงามยังไงต่อดี ไหลๆไปต่อเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนกำลังมาดีแล้วโหสามร้อยกว่าบาทนะดอกเมื่อกี้ขออีกหน่อยมา ผมว่าเบ็ดห้าสิบมีแววอยู่มีแววอยู่พาดวงเราไม่กุดเกินไปนะมีแววอยู่ใช่ผม ชิปหายแล้วเลยยีิบเก้าบาทกูกดไม่ดูอะไรเลยโอ้โหไปมึงเอาไปให้หมดเลยนะถ้าขนาดขนาดนี้แล้วโอ้โห มันจะแตกให้กูอีกอะกูถามจริงมึงยังจะแตกให้กูอีกหรอเรียบร้อยแล้วแหละโอ้โหยังได้อยู่อีกว่ะ เอาเรื่องมาไว้ป่ะคูณสามนะสิบสองบาทเหรียญเหรียญช่องแรกไม่ไม่เหลือสิบเจ็ดบาทสุดท้ายแล้วมั้งนะหมาไฟสิบดูทรงแล้วนะจะไม่ เอ้ย ยังได้อีกนะกูถามจริง มึงยังจะแตกให้กูเอามึงขนาดนี้แล้วมึงเอาไปให้หมดเถอะจริงไม่น่าจะไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะเผื่อจะพิกเกมนะเบ็ดแปดบาทพิกเกมหรือเปล่ามารอดูแล้วกัน โอ้พิกงพิกเกมก็แย่แล้วหมดตูดีรออะไรโอเควันนี้ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับ ผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะเมื่อนานแล้วใครตามมาเล่นสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ผมอดอได้เลยแล้วกันนะครับ สมัครฟรีไม่ผ่านนี้แล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย